ได้ไปเกิดในพมโลกก่อนกษัตริย์ทุกพระองค์ ทรงทราบว่า ราชวงศ์ของพระองค์สืบทอดการออกบวชมายาวนานถึง 83,998 พระองค์ ก็ยินดี ทรงพิจารณาต่อไปว่า จากนี้ไปราชวงศ์กษัตริย์นักบวชของพระองค์ จะยังมีผู้สืบต่อหรือไม่ ก็ทรงทราบว่า กษัตริย์พระองค์นี้เป็นองค์สุดท้าย จะสิ้นสุดราชวงศ์นักบวชลงเพียงแต่เท่านี้ ทรงคิดว่าพระองค์นี่แหละควรจะสืบต่อราชวงศ์ของพระองค์ จึงจุติจากพรหมโลกลงมาถือปฏิสนธิในพระคันแห่งพระอัครมเหสีของพระราชาในกรุงมิถิลานคร เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 83,999 เมื่อพระกุมารประสูติ พระราชาตรัสเรียกพามมาทำนายลักษณะพวกพราหมณ์กราบทูลให้ทราบว่า พระราชกุมารผู้สืบราชวงศ์นักบวชมาประสูติแล้ว หลังจากพระกุมารนี้จะไม่มีพระมหากษัตริย์จากราชวงศ์นี้ออกบวชอีกต่อไป พระราชาทรงสดับดังนั้น ทรงดำริว่า พระโอรสพระองค์นี้ เกิดมาเพื่อสืบต่อราชวงศ์ดุดล้อรถ นำรถให้เคลื่อนไป จึงขนานนามว่า เนมิกุมาร แปลว่า พระกุมารผู้เกิดมาเพื่อสืบต่อราชวงศ์พระเนมิกุมารมีอุปนิสัยน้อมไปในการบริจาคทาน รักษาศีล และอุโบสถกรรมตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ครั้นอยู่ต่อมา พระชนกทอดพระเนตรเห็นเส้นผม บนพระเศียรงอก ก็พระราชทาน บ้าน สวยแก่เจ้าพนักงานภูสามาลามอบราชสมบัติแก่พระราชโอรส แล้วทรงประนวดในพระราชอุทยานอัมพวัน ตามโบราณราชประเพณี ครั้นสิ้นพระชนได้ไปเกิดในพรหมโลกเมื่อพระเจ้าเนมิราชของราชสมบัติในมิถิลานคร พระองค์อธิษฐานใจ ที่จะปกครองแผ่นดินโดยธรรม สั่งสอนอาณาประชาราช ของพระองค์ให้ตั้งอยู่ในธรรม พระองค์โปรดให้สร้างโรงทานห้าแห่ง คือที่ประตูพระนครสี่แห่ง ท่ามกลางพระนครหนึ่งแห่ง ราชทานทรัพย์ที่โรงทาน แห่งละแสนกหาปณะนะรวมเป็นทรัพย์ที่บริจาคในแต่ละวันถึงห้าแสนกหาปณะนะทรงรักษาศีลห้าเป็นประจำสมาทานรักษาศีลอุโบสถทุกวันพระอุโบสถ ทรงนำอาณาประชาราชให้ทาน แสดง ธรรมสั่งสอนให้ทราบทางที่จะไปเกิดในสวรรค์ กระตุ้นเตือนให้กลัวนรก ประชาชนได้ฟังพระบรมราโชวาทของพระองค์แล้ว ประพฤติธรรมให้ทานเป็นต้น ตั้งแต่นั้นมา บ้านเมืองก็ร่มเย็นเป็นสุข ประชาชนที่ทำตามพระบรมราโชวาทของพระเจ้าในมิราช ขันสิ้นชีวิตแล้ว ก็ไปบังเกิดในสวรรค์ ขณะนั้น สวรรค์เต็มไปด้วยเหล่าเทวดา ส่วนนรกเงียบเหงาเหมือนว่างเปล่าการนั้นหมู่เทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึง ประชุมกันที่เทวสภาชื่อสุธรรมา ต่างสรรเสริญพระโพธิสัตว์ว่า พระเจ้าเนมิราชเป็นพระอาจารย์ของพวกเรา เพราะอาศัยพระองค์แนะนำสั่งสอน พวกเราจึงได้รับทิพยสมบัติในสวรรค์ แม้ในมนุษยโลก มหาชนก็สรรเสริญคุณของพระโพธิสัตว์เช่นกัน เสียงเล่าขานสรรเสริญพระเนมิราชแผ่ไพศาลไป เหมือนน้ำมันที่เทราชลงกลางมหาสมุทร ลอยฟ้องกระจายแผ่ไพศาลไปทั่วท้องน้ำ เมื่อพระเจ้าเนมิราชทรงบริจาคทานอยู่ พระองค์ก็เกิดความสงสัยในทานว่า ระหว่างการให้ทานกับการประพฤติพรหมจรรย์ อย่างไหนมีอานิสงส์มากกว่ากัน พระเจ้าเนมิราชทรงสมาทานอุโบสถศีล ในวันอุโบสถขึ้นสิบห้าค่ำทรงเปรื่องเครื่องทรงของพระราชาออกหมด บรรทมบนที่นอนปูลาดที่พื้น หลับไปตลอดสองยาม ตื่นบรรทมในเวลาใกล้รุ่งสาง ทรงคูบัลลังนั่งขัดสมาธิ ดำริว่า พระองค์ให้ทานเป็นจำนวนมากแก่มหาชน ทั้งศีลก็รักษา การให้ทาน หรือการประพฤติพรหมจรรย์มีผลมากทรงพิจารณาอยู่ก็ไม่สามารถตัดความสงสัยได้ ขณะนั้น พิภพแห่งเท้าสักกะเกิดรุ่มร้อน พระองค์ทรงพิจารณาก็ทราบว่า พระเจ้าในมิราชกำลังเกิดความสงสัย ในอานิสงส์ของการให้ทาน และการประพฤติพรหมจรรย์ว่า อย่างไหนมีผลมากกว่ากันประสงค์จะทำให้พระองค์คลายความสงสัย จึงเสด็จมาตามลำพังเพียงพระองค์เดียวทำให้พระราชนิเวศส่องสว่างไปทั่ว แล้วเสด็จเข้าไปสู่ห้องบรรทมของพระเจ้าเนมิราชแผ่รัศมีสว่างรุ่งเรืองสถิตอยู่ในอากาศ พระเจ้าเนมิราช เห็นเช่นนั้นเกิดพระโลมาชูชัน ขนพองสยองกล้าวเพราะไม่เคยเห็นแสงสว่างเจิดจรัสเช่นนี้มาก่อน เท้าสกะปลอบพระเจ้าเนมิราชให้เบาพระทัยแล้วเชิญให้ถามปัญหาที่สงสัย พระเจ้าเนมิราชได้โอกาส จึงตรัสถามอานิสงทาน และประมาจันว่าอย่างไหนมีพลานิสงมากกว่ากัน เท้าสกะตรัสว่า คนจะเกิดในขัตยราชสกุลได้ต้องประพฤติพรหมจรรย์อย่างต่ำ จะเกิดเป็นเทวดาได้ต้องประพฤติพรหมจรรย์อย่างกลาง และจะบริสุทธิ์ได้ ต้องประพฤติพรหมจรรย์อย่างสูงสุด ใครๆจะเป็นพรหมด้วยการสวดอ้อนวอนก็หาไม่ ผู้สละเย้าเรือนบำเพ็ญตบะธรรม จึงจะได้ไปเกิดในพรหมโลก การประพฤติพรหมจรรย์มีผลมากกว่าการให้ทานร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่า ทรงยกตัวอย่างพระราชาในอดีตที่ทรงบริจาคทานเป็นจำนวนมาก แต่ก็ไม่สามารถไปเกิดได้สูงไปกว่าสวรรค์ชั้นกามาวจรได้ว่า ในการก่อนพระเจ้าทุทีปราช ครองราชสมบัติในกรุงพาราณสี ทรงบริจาคทางมากมาย ครั้นสิ้นพระชนแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นกามาวจรเท่านั้น ส่วนพระราชาเหล่านี้คือ พระเจ้าสาครราช พระเจ้าเสละราช พระเจ้ามุจรินทราช พระเจ้าพระคีรสราช พระเจ้าอุสินราช พระเจ้าอัฏกราช พระเจ้าอัสทราช พระเจ้าปุถุทัตนราช และกษัตริย์องค์อื่นๆ ตลอดจนพราหมณ์เป็นจำนวนมาก ได้บูชายันมากมาย บริจาคทานไม่น้อย บริจาคทานก็ไม่น้อย แต่ก็ไม่สามารถไปเกิดได้สูงไปกว่าสวรรค์ชั้นกามาพจรได้ ผู้ที่ปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียวไม่ได้ ก็ไม่ได้ปีติที่เกิดจากความสงบถึงเขาจะมีทรัพย์สมบัติมากมาย เทียบเท่าพระอินทร์ก็ยังชื่อว่าเป็นคนเข็นใจอยู่นั่นเอง เพราะได้ความสุข ที่ต้องอาศัยผู้อื่น ครั้นยกตัวอย่างพระมหากษัตริย์ในอดีตดังนี้แล้ว เท้าสกกะเทวราช ได้ตรัสเล่าเรื่องฤาษีผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ครั้นตายไปแล้ว ได้ไปเกิดในพรหมโลกว่าเหล่าฤาษีมี ยามะหนุฤาษีและโสมยาคะฤาษีเป็นต้น สละเย้าเรือนออกบวชบำเพ็ญตบะธรรม จึงสามารถก้าวข้ามสวรรค์ชั้นกามาพจรไปได้ ท่านเหล่านี้อาศัยอยู่ที่บริเวณแม่น้ำสีทา อันกว้างใหญ่ในป่าหิมวัน แม่น้ำสีทาไหลมาตามซอกเขาสุวรรณบรรพศทั้งสอง เป็นแม่น้ำที่ใสมาก แม้แต่เรือก็ข้ามได้ยาก ขนาดขนหางนกยูงตกลงไป ก็จมลงถึงพื้น แม่น้ำนี้จึงมีชื่อว่า สีทา ที่ฝั่งแม่น้ำ มีเขาสุวรรณบรรพตสีเหมือนเปลวเพลิงรุกไหม้ชวดช่วงอยู่ตลอดเวลา มีต้นกฤษณางอกงาม มีภูเขาทอดเทือกสลับซับซ้อน พื้นป่างอกงามปกคลุมไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ผีิดอกออกผลงามสล่าง มีฤาษีประมาณหมื่นตน อาศัยอยู่ที่ภูเขาแห่งนั้นหม่อมฉันเป็นผู้ประเสริฐสุดด้วยการให้ทาน ด้วยการสำรวมระวังและการฝึกหัดตน อุปถารฤาษีเหล่านั้น ผู้มีวัดปฏิบัติงดงาม ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะปรีกตนอยู่ผู้เดียว มีจิตมั่นคง น้อมนมัสการหมู่ฤาษีผู้ปฏิบัติรง จะมีชาติตระกูลหรือไม่ก็ตาม สัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ แม้อยู่ในวันนะหากประพฤติอธรรม ก็ต้องตกนรก ผู้อยู่ในวันนะทั้งปวง มีความบริสุทธิ์ก็เพราะการประพฤติธรรม ท่านเหล่านั้นทั้งหมดล้วนได้บรรลุอภิญญาห้าสมาบัติแปดบางท่านไปพิขาจารถึงอุตรกุรุทวี บางท่านนำผลชมพู่ใหญ่มาฉัน บางท่านนำผลไม้หลากชนิดในป่าหิมวันมาฉัน บางท่านไปนครต่างๆ ในชมพูทวีป แม้เช่นนั้นก็ไม่มีท่านใดยึดติดในรถ ท่านเหล่านั้นใช้เวลาให้หมดไปกับความสุขที่เกิดจากฌาน อยู่มาวันหนึ่งมีดาบทรูปหนึ่ง มาบินตบาทที่กรุงพาราณสีทางอากาศท่านนุ่งห่มเรียบร้อย มีสายตาทอดลงเดินไปจนถึงประตูเรือนปุโรหิตปุโรหิตเห็นแล้วเกิดความเลื่อมใส จึงนิมนต์ให้มาฉันที่บ้าน อุปถากอยู่สองสามวัน เมื่อเกิดความคุ้นเคยกัน จึงเรียนถามถึงที่อยู่ ท่านบอกให้ทราบ จึงถามต่อไปว่า อยู่รูปเดียวหรืออยู่กันหลายรูปปุโรหิตจึงทราบว่า ที่ภูเขาแห่งนั้น มีฤาษีอยู่นับหมื่นรูป ล้วนแต่ทรงอภิญญาห้าสมาบัติแปดทั้งนั้นปุโรหิตเกิดศรัทธาจิตน้อมไปในการบวชจึงขอให้ฤาษีพาไปบวชในที่นั้นด้วยฤาษีกล่าวว่า ท่านไม่สามารถบวชให้ข้าราชบริพารได้ปุโรหิตจึงบอกว่าจะทูลขอพระบรมราชานุญาตในวันรุ่งขึ้นปุโรหิตเข้าไปเฝ้าพระราชากราบทูลขอพระบรมราชานุญาตออกบวช พระราชาตรัสถามถึงสาเหตุที่จะบวชปุโรหิตกราบทูลว่า เห็นโทษในกามและเห็นอานิสงส์ในเนคขมมะจึงต้องการบวช พระราชาจึงทรงอนุญาตให้บวช แต่เมื่อบวชแล้วขอให้หาโอกาสมาเยี่ยมพระองค์บ้างปุโรหิตรับพระบรมราชองค์การแล้วถวายบังคม กลับเรือนสอนบุตรภรรยา มอบสมบัติให้ ถือบริขารนักบวช นั่งคอยฤาษีมารับ ฝ่ายฤาษีก็มารับโรหิตไปบวชในป่าหิมวันทางอากาศ ครั้น บวชแล้ว ให้ปโรหิตผู้บวชใหม่พักอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นนำพัตหารมาให้บริโภค แล้วบอกกสินบริกรรมโรหิตดาบทนั้น บวชได้ไม่กี่วัน ก็บำเพ็ญสมณธรรมจนบรรลุอภิญญาและสมาบัติแปด จากนั้นก็สามารถเที่ยวบินดาบาดมาฉันเองได้ในเวลาต่อมา ปุโรหิตดาบทนั้น คิดถึงคำพระราชาว่า ให้หาโอกาสไปเยี่ยมพระองค์บ้าง จึงกราบลาดาบททั้งหลาย ไปกรุงพราณสีทางอากาศเที่ยวบินดาบาดไปจนถึงประตูพระนคร พระเจ้ากรุงพราณสีทอดพระเนตรเห็นก็จำได้ว่า เป็นปุโรหิตผู้เป็นอาจารย์ของพระองค์ จึงนิมนต์เข้าไปในพระราชนิเวศ ตรัสถามถึงที่อยู่ฤาษีปุโรหิตทูลตอบว่า อยู่ทางทิศเหนือใกล้ฝั่งแม่น้ำสีดา ในระหว่างภูเขาสุวรรณวันพศในป่าหิมวัน พระราชาตรัสถามว่า ท่านอยู่ที่นั่นรูปเดียว หรือมีดาบทอื่นๆ อยู่ที่นั่นด้วยฤาษีนั้นทูลให้ทรงทราบว่า ในป่าแห่งนั้นมีดาบทอยู่นับหมื่นรูป และท่านเหล่านั้นล้วนทรงอภิญญาห้าและสมาบัติแปด พระราชาทรงสดับคุณสมบัติดาบทเหล่านั้น ทรงประสงค์จะถวายอาหารแก่ดาบททั้งหมดจึงแจ้งความประสงค์ให้ฤาษีโปรหิตทราบฤาษีทูลว่า ท่านเหล่านั้นไม่ยินดีในรถ จึงไม่อาจนำท่านเหล่านั้นมาในที่นี้ได้ ฤาษีโปรหิตจึง ทูลแนะนำพระราชาว่า หากมีพระประสงค์จะถวายทานแก่ฤาษีทุกรูป ต้องเสด็จออกจากพระนครไปประทับแรม อยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำสีทา จึงจะมีโอกาสได้ถวายทานแก่ท่านเหล่านั้น ด้วยแรงศรัทธา พระราชาจึงเสด็จออกจากพระนครพร้อมด้วยจาตุรังคเสนา จนถึงชายแดนพระราชอาณาเขตของพระองค์ ฤาษีโปรหิตนำพระราชาไปถึงฝั่งแม่น้ำสีทานที พร้อมด้วยเหล่าเสนาโปรดให้ตั้งค่ายประทับแรมที่ริมฝั่งแม่น้ำ ทูลเตือนพระราชาไม่ให้ประมาท แล้วไปที่อยู่ของตน และกลับมาในวันรุ่งขึ้น พระราชาถวายอาหารด้วยความเคารพ แล้วตรัสว่า วันรุ่งขึ้น พระองค์จะมีโอกาสได้ถวายอาหารแก่ฤาษีเหมือนรูปในป่านี้ไหม ฤาษีโปรหิตรับพระราชดำรัสแล้ว กลับไปแจ้งให้ฤาษีทั้งหลายทราบว่า พระเจ้าพระราศีเสด็จมาประทับอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำสีธานที มีพระราชประสงค์จะถวายอาหารแก่ฤาษีทั้งหลาย จึงขอให้ไปยังค่ายหลวง รับภิกษาเพื่ออนุเคราะห์พระองค์ ฤาษีเหล่านั้นจึงเหาะลงมาที่ใกล้ค่ายหลวง พระราชาเสด็จต้อนรับฤาษีเหล่านั้น แล้วอาราธนาให้เข้าไปในค่ายหลวง นิมนต์ให้นั่งบนอาสนะ เลี้ยงดูหมู่ฤาษีให้อิ่มหนำด้วยอาหารที่จะเตรียมไว้อย่างดี ทรงเกิดความเลื่อมใสในอิริยาบถของฤาษีเหล่านั้นเป็นอย่างมาก จึงนิมนต์ให้ฉันในวันรุ่งขึ้นอีก ทรงถวายทานแก่ฤาษีหมื่นรูป โดยทำนองนี้ตลอดหมื่นปีโปรดให้สร้างนครในสถานที่นั้น ให้ประชาชนประกอบเกษตรกรรม พระเจ้าพารณสีในการนั้นมิใช่ใครอื่น คือหม่อมฉันนี่เองหม่อมฉันเป็นผู้ประเสริฐด้วยทาน เพราะว่า ครั้งนั้นได้บริจาคทานมาก แต่ก็ไม่สามารถไปบังเกิดในพรหมโลกได้ แต่ฤาษีทั้งหมดรับทานที่หม่อมฉันบริจาคก้าวล่วงสวรรค์ชั้นกามาพจรได้ไปบังเกิดในปมโลกการประพฤติประมจันมีพระรานิสงมากกว่าการให้ทานขอพระองค์ทรงทราบตามที่กล่าวมานั้นเถิด เท้าสกเทวราชทรงสอนพระเจ้าเนมิราชว่าการประพฤติประมจันมีผลมากกว่าทานอย่างแน่นอน ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็อย่าได้ประมาทในธรรมทั้งสอง จงทรงบริจาคทานและจงทรงรักษาศีลด้วย ครั้นตัดแล้วก็เสด็จกลับวิมานของพระองค์ ครั้งนั้น หมู่เทพยดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงได้ทูลถามเท้าสกกะว่าพระองค์หายไปไหนมา เท้าสกกะตรัสตอบว่า พระเจ้าเนมิราช ราชาแห่งกรุงมิถิลานคร เกิดความสงสัยว่า ระหว่างการให้ทาน กับการประพฤติพรหมจรรย์สิ่งใดมีอานิสงส์มากกว่ากัน แล้วเท้าสกัะก็ตรัสคุณของพระเจ้าในมิราชอย่างมากมายให้หมู่เทวดาฟัง หมู่เทวดาได้ฟังเท้าสกัะตรัสดังนี้ ต้องการเห็นพระเจ้าในมิราช จึงร้องขอให้เท้าสกัะทูลเชิญพระเจ้าในมิราช เสด็จมาสวรรค์ว่าพระเจ้าในมิราชเป็นอาจารย์ของพวกข้าพเจ้า พวกข้าพเจ้าได้ฟังโอวาท ของพระองค์ อาศัยพระองค์จึงได้ทิพยสมบัตินี้ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ต้องการเห็นราชาแห่งมิถิลานคร เท้าสักกะจึงมีบัญชาให้มาตลีเทพบุตร เทพสารถีเทียมรถเวชยันไปกรุงมิถิลานคร เชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราช ขึ้นยานทิพย์นำเสด็จสู่สวรรค์ ขณะที่เท้าสักกะตรัสอยู่กับเทวดาทั้งหลาย แล้วตรัสเรียกมาตลีเทพบุตรมาตรัสสั่ง และมาตลีเทพสารถีกำลังเทียมเวชยันราชรถอยู่นั้น เวลาในโลกมนุษย์ได้ผ่านไปหนึ่งเดือน วันนั้นเป็นวันเพ็ญอุโบสถพระเจ้าเนมิราช ทรงรักษาอุโบสถศีลทรงเปิดสีหบัญชรด้านทิศตะวันออก ประทับนั่งอยู่ในพระตำหนัก แวดล้อมด้วยหมู่อมาตทรงวิจารณาศีลอยู่ เวชยันราชรถปรากฏขึ้น เคียงคู่กับดวงจันทร์วันเพ็ญ ประชาชนที่กินอาหารเย็นเสร็จแล้ว ออกมานั่งพูดคุยสนทนากันอยู่ที่ชาวเรือนของตนด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน ต่างชี้ชวนกันให้ชมดวงจันทร์ครั้นนั้นก็เห็นแสงสว่างเจิดจรัสปรากฏคู่ดวงจันทร์จึงทักว่า วันนี้พระจันทร์ขึ้นสองดวง ครั้นแล้ว ดวงจันทร์อีกดวงหนึ่ง ก็กลับกลายเป็นราชรถ ปรากฏแก่ประชาชน ซึ่งกำลังนั่งสนทนาชี้ชวนกันอยู่ว่า นั่นไม่ใช่ดวงจันทร์ แต่เป็นราชรถ ราชรถที่ปรากฏนั้น เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว ราวกับเทียมด้วยม้าสินทบพันตัว มีมาตลีเทพบุตรเป็นสารถีประชาชนจึงสงสัยว่ายานทิพนี้มารับใคร ต่างเห็นว่า ราชรถนี้ไม่ได้มาเพื่อใครอื่น นอกจากพระราชาของพวกเรา พระองค์ทรงเป็นพระธรรมิกมหาราชผู้ทรงธรรม ราชรถนี้ เหมาะสมกับพระราชาของพวกเราแท้ ต่างก็เกิดความร่าเริงยินดี เกิดพิศวงผลพองสยองกล้าวไปตามกัน ขณะประชาชนกำลังกล่าวกันอยู่อย่างนี้ มาตลีเทพบุตรได้ขับรถเคลื่อนมาอย่างรวดเร็ว จอดรถที่สีหบัญชร จัดแจงเตรียมที่ประทับพร้อมกับเชิญพระเจ้าในมิราชเสด็จขึ้นว่า ขอเชิญเสด็จมาประทับบนราชรถนี้ หมู่เทพในสวรรค์ชั้นดาวดึง พร้อมด้วยพระอินทร์ปรารถนาที่จะเห็นพระองค์ จึงประชุมคอยเฝ้าอยู่ ณเทวสภาสุธรรมา พระเจ้าในมิราชทรงทราบว่า มาตลีเทพบุตร จะนำพระองค์ไปเทวโลกจึงตรัสเรียกนางใน และอาณาประชาราชมาบอกว่า พระองค์ไปไม่นานก็จะกลับ แล้วเสด็จขึ้นราชรถทิพย์